กลับกมาจะได้ไหมเอ้ยกับกมาจะได้ไหมฉันเพิ่งรู้ว่าฉันทำผิด ตอนที่มันสายไปอยากเจอนะกับมาเอ้ให้ไปฉันจะนะฉันจะได้ปองตัวและแก้ไขฉันขอโอกาสใครจะได้ไหมกลับกมาจะได้ไหมเอ้กกับกมาจะได้ไหมฉันเพิ่งรู้ว่าฉันทำผิดตอนที่มันสายไป อยากเจอหน้ากมาเอ้ให้ไปฉันเถอะนะฉันจะได้เป่าตัวและแก้ไขฉันขอโอกาสครั้งจะได้ไหมเยกลับกลับมาจะได้ไหมเยกลับกลับมาจะได้ไหม ฉันเพิ่งรู้ฉันทำผิดตอนที่มันสายไป อยากเจอหน้ากมาเอ้ให้ไปฉันเถอะนะฉันจะได้เป่าตัวและแก้ไข ฉันขอโอกาสครั้งจะได้ไหมเยอย่าจนคำสัญญาที่เราให้ไว้ตอนที่เป็น แฟนนิวหน้าของเธอฉันก็มีคนที่ได้สงสัยแหวนยังไงมันก็ไม่มีใครที่ เข้ามาแทนเธอได้เธอคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครจะเข้ามาแทนเธอได้ Baby girl อยากถามตอนนี้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยากจะถามเธอว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เธอมีความสุขกับใคร แต่ยังไม่มีใครตรงนั้นให้ฉันกลับไปหาเธอได้ไหม กลับก็ัมาจะได้ไหมเย่กลับก็ัมาจะได้ไหม ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันทำผิด ตอนที่มันสายไป อยากเจอนะกลับมาเอ้หายไปฉันจะนะฉันจะได้ปางตัวและแก้ไขฉันขอโอกาสครั้งจะได้ไหมเย่ กลับก็มาจะได้ไหม เย่กลับก็มาจะได้ไหม ฉันเพิ่งรู้ฉันทำผิดตอนที่มันสายไป อยากเจอนกลับมา เอ๊ะให้ไปฉันเจอนะฉันจะได้ปองตัวและแก้ไข ฉันขอโอกาสครั้งจะได้ไหมเย่ฉันนะก็รู้คนที่เข้มแข็งก็คือผู้ชาย เคยสัญญาเอาไว้จะเศร้าแค่ไหนฉันจะไม่ร้องไห้แต่ตอนนี้ที่ไม่มีเธอทำให้น้ำตาฉันไหล So I don't know ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นเป็นอะไรเลยเพราะเธอฉันรักเธอที่สุดตอนอยู่ ู่กับเธอก็มีความสุขยังเก็บภาพเธอไว้ในโน้ตบุ๊กฉันเก็บไว้ฉันจะไม่มีวันล้มมันก็เหมือนฉันพยายามดึงเธอมาเท่าไร สุดท้ายในเลอกแล้วฉันยังคิดถึงเธอสุดหัวใจ yeah